เรื่องเล่าที่ทิ้งไว้นะฮะชื่อเรื่องว่าช่วงฝึกงานใช่ไหมพี่ครับ ไปเจอไปอะไรยังไงมาพี่เจอกับตัวเองเหรอไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่ อันนี้จะบอกว่าเป็นเป็นไรเดอร์ฝากเรื่องไว้ ครับ อืม เออน่าสนใจคือไรเดอร์ เออ คือไรเดอร์เขาบอกว่าเขา เขาเขาไปฟังจากรายการหนึ่งมาแล้วเขาก็ตามตามเรามา เสร็จปุ๊บแล้วเขาอยู่ๆเขาก็ถามมาว่าเฮ้ยพี่พี่พี่ไปเล่ามาป่ะก็บอกเออ ใช่เขาก็เลยว่าเออผมฝากเรื่องหน่อย ครับ ก็เลยว่าเออก็เลยนั่งฟังเขาเออก็พี่พี่ไรเดอร์คนนี้ชื่อพี่วิน พี่วินเนี่ย ก็คือว่าแกก็เป็นคนใต้เนาะแล้วบอกว่า คราวนี้ด้วยความที่แบบว่า ตอนเด็กๆอะครับ สมัยวัยรุ่นแก แกก็คือเรียนเรียนสายอาชีพ เรียนช่างพี่วีคราวนี้ด้วยความที่แบบว่านางเรียนเรียนช่างที่ว่าจนแบบว่า ปีสุดท้ายอ่ะ ก็คือเหมือนแบบว่า มันต้องฝึกงานนี่แหละ หรือว่าเก็บชั่วโมงยังไงนี่แหละเออปรากฏว่า ในเขตบ้านเก่าเขาอ่ะ ในเขตบ้านนางคือ มีแต่เด็กฝึกงานเต็มหมดแล้วอ่ะคือคือเขาไม่รับเพิ่มแล้วอ่ะสุดท้ายคืออพี่วินอ่ะ เหมือนว่าคือเป็นแกะดำอยู่คนเดียวโดนอับเปเหี่ยส่งออกนอกเขตอ่ะ อืมแต่ยังอยู่ในจังหวัดเดียวกันอยู่นะแต่ว่าคือไปทำอีกอำเภอหนึ่งอย่างเงี้ยไปตะเวนหาที่ฝึกงานเอาอ่ะเออนั่นแหละ จนไปได้ไปได้ที่อำเภออำเภอหนึ่งคราวนี้ด้วยความที่ว่ามันต่างบ้านต่างถิ่นอ่ะเขาบอกว่า เออไปไปไปไปติดต่อโอเคได้ที่ฝึกงานเสร็จปุ๊บก็คิดว่าอ่าเนี่ยวันแรกไปถึงก็เดี๋ยวลองคุยกับเท่าแก่แล้วก็เออเดี๋ยวขอเดินหาห้องพัก แล้วด้วยความที่ว่า คืออยากจะช่วยครอบครัวด้วย ไม่ไม่อยากจะใช้จ่ายอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ย ก็คือพยายามหาแบบว่าห้องเช่าถูกๆอย่างนี้แล้วกัน ก็พยายามเดินหาตะเวนหาจนไปเจอซอยซอยหนึ่งซึ่งบอกว่าเจ้าของซอยอ่ะชื่อป้าสร้อยต้องบอกว่าเจ้าของซอยเพราะอะไรคือป้าสร้อยเล่นแบบว่าป้าป้าป้าสร้อยคือเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนเท้าแชร์ เดินเก็บแชร์ในตลาดอ่ะฟิวเนี้ยฟิวเจเจน่ะเออ นั่นแหละแต่แกใจดีแต่แกผงผางหน่อยนึง แล้วคือว่าแกก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะมีคนเขาเอาบ้านมาจ้างกับแกในซอยอ่ะ เป็นเสร็จแล้วคือในซอยบ้านแกประมาณสี่ห้าหลังแล้วพี่วีครับก็ต้องเจ้าของซอยอ่ะ เออก็บอกว่าพอมาถึงเสร็จปุ๊บมาเจออีพี่วินพี่วินเขาก็เลยว่าเออ เห็นว่าเห็นมีป้ายตรงหน้าปากซอยอยู่ว่า เอ้ยมีบ้านให้เช่า มีห้องให้เช่าแบ่งอะไรเขาเรียกว่าอะไรแบ่งห้อง แบ่งห้องให้เช่า ไอพี่วินเขาก็ตรงเข้าไป เขาก็คิดว่าเป็นห้อง เป็น เป็น เป็นเป็นซอยห้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอะพวกห้องแถวเล็ก ๆ ไม่ใช่ เป็นบ้านพอไปถึงเสร็จปุ๊บมันเป็นบ้านไม้ด้วยอยู่ท้ายท้ายซอยเลยสุดซอยเลยไอพี่วินก็โอ้โหแล้วบ้านหลังเบลเลอร์เลยนะแต่ว่าเป็นลักษณะสองชั้นป้าซอยเขาบอกว่า เนี่ย ไม่ใช่บ้านที่เขาไปซื้อมานะ บ้านเขาเองเลย เนี่ยคือบ้านเก่าเขาเลยครับ แต่คราวนี้คือเขาก็ไม่อยากจะรื้อทิ้ง ก็เลยว่าเอาไว้เก็บพวกว่า สมบงสมบัติเก็บโครงเก็บของอะไรอย่างนี้ อืมเออ นั่นแหละเขาบอกว่าเออเนี่ยวินมึงก็อยู่ไปแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสไลไรไม่มีข้าวกินก็เนี่ยข้าวสารอาหารแห้งในบ้าน กินได้หมดหมดเมื่อไหร่บอกป้าเออ ประมาณสองอาทิตย์ป้าป้าจะมาเติมให้ทีพวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรพวกเนี้ยพี่พี่วินก็เออโอเคเนาะค่าเช่าก็ถูกเข้าไปเฟอร์นิเจอร์พร้อม ทุกอย่างครบหมดเลย แต่ปลาซอยขอแค่อย่างเดียวอยากขึ้นไปชั้นสองขึ้นไปก็ขึ้นไปได้ แต่คือชั้นสองมันไม่มีอะไรอ่ะคืออยู่ก็คือเขาบอกว่าชั้นสองอ่ะเขาไว้เก็บพวกข้าวของอะไรของเขาก็เป็นผู้ชายด้วยไหนๆอยู่ก็เออ ช่วยช่วยกันหน่อยละกันเออป้าก็คิดราคาถูก แกก็ช่วยเป็นหูเป็นตาดูบ้านให้ป้าด้วยพี่วินก็โอเคครับ เออนั่นแหละ นี่คืนแรกที่พี่วินอยู่อ่ะพอเก็บโครงเก็บของได้เสร็จด้วยความที่พี่วินมา แม่เขาก็บอกว่าเตรียมพวกอาหารแห้งอย่างพวกกุนเชียง พวกหมูหมูอะไรนะเขาเรียกอะไรพวกพวกหมูฝอย พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่วีนั่นแหละพี่วินเขาก็เอาเข้าตู้เย็นเอาเก็บในตู้กับพวกกับข้าวอะไรก็ว่านไปนั่นแหละ พอเก็บได้เสร็จปุ๊บนางกกลับเข้ามาที่ห้องระหว่างที่กลับเข้ามาที่ห้องก็กำลังบอกว่าจะเคลียร์ของ เคลียร์ของออกจากกระเป๋าตอนนั้นมันก็ประมาณหัวค่ำแล้วมันเอ่อประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งโดยประมาณที่เขาบอกนะ เขาบอกว่าระหว่างที่ทำเอ่อกำลังเคลียร์ของอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งมันได้ยินเสียง มันได้ยินเสียงเป็นลักษณะคือเสียงคนร้องไห้อะแต่คือว่ามันเป็นเสียงแบบ เหมือนแอบร้องไห้อะกระซิกอะ กระซิกกระซิกกระซิกอยู่อย่างนั้นอ่ะ เอออีพีวีเออีพีวีเขาบอกว่าพยายามที่จะฟัง จนบอกเขาเขาเงี่ยหูฟังบอกว่าจน จนค่อยๆไล่มาเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ มันไม่ได้อยู่นอกบ้านว่ะ มันเป็นเสียงที่อยู่ในบ้าน คือเขาเอาหูไล่ตามตามผนังเลยนะ เออนั่นแหละ จนแบบว่าเขาก็รอบอกว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะเปิด แล้วสักพักหนึ่งคือว่ามันเป็นมันเป็นลักษณะคือด้วยความที่มันเป็นบ้านไม้พี่วี เวลามันมีการขยับขยื่นเนี่ยมันได้ยินมันรู้ไม้มันลั่นเออ เออ แล้วมันเป็นเสียงที่มันเกิดจากขึ้นบนชั้นสองไง ครับอีพี่วินก็กูไม่กล้าออกด้วยด้วยความที่บอกว่านางก็ไม่กล้าออกใช่ไหมนางก็บอกว่าโอเคเคลียร์ของเสร็จปุ๊บนางก็แบบตั้นใจนิดหนึ่งคราวนี้ด้วยความที่ห้องห้องเขาอะอยู่ตรงด้านริมเขาก็บอกว่าด้วยความที่ออกเปิดเปิดหน้าต่าง ปรากฏว่าเจอข้างบ้าน อืมเจอป้าอีกป้าหนึ่งครับ เออ ชื่อป้าพลอยป้าพลอยเนี่ยก็บอกว่าก็อ้าว หนู มาเช่าบ้าน เอ้ย มาอยู่ใหม่เหรอ ก็บอกพี่วินก็บอกครับ ก็บอก เออ เนี่ย ป้าชื่อพลอยนะ พี่วินก็บอกครับ ผมชื่อวินนะครับ ผมมาฝึกงานที่นี่ก็บอกอ๋อยายซ้อยเขาปล่อยเช่าเนาะก็บอก อืม นั่นแหละ เขาด้วยความเอ็นดูเด็กอะ่ะ ป้าพลอยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่า เออเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่ไอไม่ได้ทำกับข้าวหรืออะไรเนี่ย ป้าอยู่กับสองกันสองคนกับลูกสาวแต่ลูกสาวป้ากลับดึกตื่นเช้ากลับดึกป้าก็เหมือนอยู่คนเดียว กับข้าวกับปลากินไปมันก็เหลือมันก็ทิ้งยังไงก็บอกว่าเนี่ยมามามามากินกับป้าได้จะได้พุ้นค่าใช้จ่ายไป ครับพี่วินเขาบอกเออก็โอเค ก็เลยว่า นั่นแหละเสร็จปุ๊บบอกว่าพอคุยอะไรเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าเสียงมันเริ่มเงียบลง พี่วินก็บอกว่ารีบแผกออกจากห้องเลย เพราะมันยังพึ่งหัวข้ามอยู่อะนางก็บอกว่า เออเดินแบบว่า คือออกจากตรงนี้ก่อน ให้มันรู้สึกโล่งก่อนแล้วก็เก็บความสงสัยเนี่ยแล้วก็คิดว่ากูคงจะหูแววกูน่าจะคิดไปเอง เพราะนี่มันเพิ่งจะวันแรก ไม่น่าจะรับน้องแรงขนาดนี้เออ นางก็เดินแบบว่าเดินดู ละแวกใกล้บ้านว่าตรงเนี้ยมีของกินตรงนี้มีเซเว่นตรงนี้มีนั่นมีนี่โอเค เสร็จปุ๊บกลับเข้ามาประมาณสามทุ่มไม่ได้ยินเสียงอะไรอาบน้ำอะไรเสร็จปุ๊บ พอคนนอนเลยนอนกายเลยเสร็จปุ๊บนอนไปสักพักหนึ่งเคิมหลับหลับไปได้สักประมาณตีสองได้คราวนี้มันเริ่มเป็นเสียง เสียงเสียงไม้ลั่นเหมือนเดิมแต่คือ มันไม่ได้เป็นลักษณะ คือแค่เดินอยู่ข้างบนละพีวี มันเริ่มเดินลงมาที่บันไดแหละโอ้ยครับ แล้วค่อยๆเดินแล้วคือไม้มันก็ดักเอียด เอียดเอียดของมันอย่างเงี้ยระหว่างที่มันเอียดไป เอียดไปอ่ะ มันมีเสียงคือมันเป็นเสียงสะอื้น มันไม่กระซิกแล้วนะ มันอืมแล้วก็ค่อยๆเสียงดังขึ้น ดังขึ้น ดังขึ้น อีพี่วินเนี่ยคือได้ยินอ่ะก็คือเป็นผู้ชายที่กลัวผีเป็นขึ้นสมองอ่ะคือค่อย ๆหดตัวเป็นดักแด้เลยว่ะคือหดเป็นตัวกลมเลยว่าหน้าสั่นอยู่น่ะแล้วคือพยายามที่จะฟังคือเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเป็นอาการอย่างเงี้ยตอนช่วงประมาณตีหนึ่งถึงตีสามเขาทนอยู่กับสภาพอย่างเงี้ยมาสามอาทิตย์เต็มพี่วีจนคือเขาบอกว่าบอกประโยคพี่พูดจริงๆพี่ประสาทจะแดกเลย พี่พูดจริง ๆ คือพี่จะปสอดอเลยแกออ พี่ถึงขนาดว่าคือกูไม่ไหวแล้ว ไปหาแมวมาเลี้ยง แมวก็หนี แมวหนีแมวไม่อยู่ด้วยเขาก็เลยโทรไปหาแม่เขาบอกแม่เอาอีปุกปุยมาด้วย อืมแม่เขาบอกทำไมต้องเอาอีปุกปุยไปก็บอกบอกเออน่ะเอามาจนแม่เขาคาดคันบอกทำไมต้องเอาอีปุกปุยไป เอาอีปุกปุยไปบอกว่าแกไปอยู่แค่สามเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวแมวมันก็ต้องปรับตัวนู่นนั่นนี่ แล้วเกิดถ้าเกิดว่ามันไปติดสัตว์แล้วมันวิ่งหายไปทํำยังไง พี่วินเขาบอกว่าบอกไม่เป็นไรบอกคืออย่างน้อยเอาเอามาก่อนจนแบบว่าแม่เขาบอกว่าเออโดนชนรถตาาไม่ไหวก็โอเคเอาอีปุกปุยไปให้พอเอาอีปุกปุยมาให้วันแรกนั่นแหละเขาก็นั่งนั่งอยู่กับอีปุกปุยเชื่อไหมว่าพอเอาอีปุกปุยเข้ามาในบ้านอีปุกปุยขบคู่จนตัวพองเลยคือพองเลยคู่แล้วก็มองขึ้นไปชั้นบน ในจังหวะที่อว่าอีกุกุยมันขู่แล้วมันมองขึ้นไปชั้นบนอ่ะ พี่วีนี่พี่วินแกมองตาม มันเป็นลักษณะอย่างนี้พี่วี มันเป็นเงาที่ทาบขนาดกับไอเนี่ยไอแนวไออะไรนะบันไดทาบลงมา รู้เลยว่ามันมีคนอยู่ข้างบน เพราะมันเป็นเงาดำที่มันทาบออกมาเออ เออพี่วินเขาก็ค่อยเดินย่องไปมอง แต่ก็ยังไม่กล้าขึ้นนะ ปรากฏว่าคืออีดาวเงานั้นอ่ะมันหายไป แต่คืออีพี่วินก็เขาก็ค่อยๆบอกว่า ค่อยเดินขึ้นไปไม้มันก็ลั่นแบบว่าได้ใจมากมันก็เอียดเอียดเอียดจนแบบว่านางค่อยๆส่องขึ้นไปปรากฏว่าข้างบนอะมันเป็นพื้นที่ที่มันค่อนข้างโล่งมากแล้วมันจะมีประตูอยู่แค่สองประตู แล้วมันได้ยินเสียงกุกกักกุกกักกุกกักอยู่ข้างในนั้นอ่ะทั้งสองประตูอีพี่วินก็บอกว่าบอกตายหาแล้วกูกูกู อยู่มาสามอาทิตย์กูจะขึ้นมากูเจออย่างนี้ลงบอกนางก็ลงมากอดอีปุกปุยลากเข้าห้อง ก็นั่งอยู่กับอีปุกปุยนะจนกระทั่งเวลาเดิมเริ่มมาคราวนี้ย อีพี่วินเริ่มใจกล้าละกูมีอีปุกปุยลากคออีปุกปุยจับล็อกแน่น เลยเดินออกมา ตามเสียง แล้วลักษณะของบ้านเก่าพี่วีคือด้วยความที่หลังบ้านอ่ะ มันก็เหมือนว่าเป็นเป็นเป็น มันก็ไม่มีประตูเนอะมันก็เหมือนเป็นแค่ฉากกั้นเพราะงั้นมันเข้าได้สองทาง อีลิวินอ่ะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่ง แต่อีแบบไอทางบันไดบันบันไดที่ขึ้นชั้นสองมันก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง อีพี่วินเขาบอกว่า ระหว่างที่เขาเปิดไปอ่ะที่เขาได้ยินเสียงเขาเห็นเลยว่ามันเป็นเงาดำๆ อ่ะค่อยๆเดินลงมาจากชั้นสองครับแล้วมันเสียงอ่ะ จากที่เขาอยู่ในห้องแล้วเขาได้ยินเสียง ที่มันน่าคิดว่ามันดังแล้วนะจนเขาได้ยิน แต่เนี่ยคือเขาแง้มออกมาแล้วเขาส่องอ่ะ มันเสียงมันดังยิ่งกว่าคือแบบคือแบบโอ้โหโศกเศร้าโศกาเหลือเกินแล้วคือมันมันไม่ได้เดินร้องไห้เปล่า มันเดินลักษณะคือเหมือนเอาหัวโขกกระแทกกับกำแพงไปเรื่อยๆอ่ะปักอย่างเงี้ยเออบางทีก็บอกว่าเดินกว่าจะเดินถึงลงมา สมองสมองไปหมดแล้วมั้งน่าคือหัวเดินหัวกระแทกแทกบางทีก็เอาหัวลากขูดกับติดผนังไปอย่างเงี้ยทีวีเออ แล้วค่อยๆเดินมุดเข้าไปใน เอ่อในในในในห้องครัวไอพี่วินก็มันเข้าไปทำอะไรวะนางก็ค่อยๆตามไประหว่างที่อยู่ว่าตามไป ก็ล็อกอีปุกปุยไปด้วยคราวนี้เสียงมันก็เริ่มดังมันก็คือมันจะหายเป็นช่วงๆคราวนี้มันก็ดังปุ๊บก็ปึ๊บอย่างเงี้ยจนนี้พี่วินแบบว่าก็ไปแอบอยู่ตรงมุม ในจังหวะที่น่ะ ก็พยายามมอง มันเป็นลักษณะแล้วคือด้วยความที่แบบว่าแสงไฟจากข้างนอกอะมันส่องเข้ามาพอดี สิ่งที่พี่วินมันเห็นคือมันเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่หัวกระเซิงกระเซิงเลยพี่ เออกำลังร้องไห้อยู่แล้วก็เอาหัวโขกกับเฉียงดังปักโอ้ยเออวิ้ยนึกภาพตามโคตรหลอนเลยว่ะ โขกจนหัวเหอแตกไปจนหัวแบบว่าคือ คืองงเงเลยอะเรื่องอีพิวินมันช็อกอยู่แล้วคือว่า แล้วแม่มันเหมือนเหมือนแม่มันก็เก่งอะแล้วคือเหมือนจะร้องอ่ะอีพี่วินเขาก็จับอุดปากแมวคราวนี้อีกมือนึงอ่ะที่อุ้มประคองแมวอยู่มันไม่ได้อุ้มแล้วไงมันเท่ากับมันล็อกคอแมวแมวมันก็หายใจไม่ออกถูกไหมพี่วีอีกมือนึงอ่ะต้องเอามากัดปากตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองร้องออแต่แมวอ่ะข่วงตัวเองตัวนางก็เลยแหกปากร้องโอ๊ย พอโอ้ยเท่านั้นแหละมันเป็นจังหวะที่ผู้หญิงคนนี้โขกปึ๊ก้วคือเขาเด้งขึ้นมาตัวตรงแบบ90องศาเลยนะแล้วก็หันหน้าทันทันเลยมมาทางอีลี่วินอ่ะโอ้ยครับอีลี่วินแทบช็อกเลยก็คือบอกว่าหัวเหอะก็เติมมาแล้วเลือดเต็มหน้าเลยอ่ะ ครับ แล้วก็กรี๊ดไ่อ่หน้ามึงโอ้ยอีลี่วินวิ่งบอกว่าแหกจิกหัวอีกปุกปุยเนี่ยวิ่งเข้าห้องไปอ่ะแล้วเป็นเสียงที่แบบว่าเป็นผู้หญิงคนนี้มายืนคอห้องมึงออกมา มึงออกมา มึงเข้ามาอยู่นี่ได้ไงนี่มันบ้านกู ไม่ให้ใครอยู่ด้วยเลยูอ้โิลีวินแทบจะฉี่แตก คือจนแบบว่ามันเริ่มซาไปสักประมาณตีสี่ตีห้าเออเออ บอกเลยแทบจะฉี่แตกไม่ฉี่แตกธรรมดา ทั้งแมวทั้งคนอ่ะฉี่แตก เอาตรง ๆ อีพี่วินก็ต้องหอบสังหารตัวเองออกมาค่อยๆย่องออกมาอ่ะ เริ่มสงบแล้วคราวนี้รีบออกมาคนแรกเลยแล้วโมโหมาก ยังไงกูกูต้องเอาเรื่องกับอีป้าซอยให้ได้ อีป้าซอยให้กูมาอยู่ในบ้านผีสิงยังไงวะด้วยความที่ว่ารีบออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บแต่เช้าม่ดเลยเขาเจอคือเขาเจอป้าพลอยป้าพลอยยืนอยู่ในบ้านเออ เออนั่นแหละป้าพลอยเขาบอกว่าอ้าวจะไปไหนแต่เช้าแล้ววินพี่วินก็บอกว่า เดี๋ยวป้าป้า นางก็วิ่งแหกไปหาบ้านป้าซ้อยตั้งแต่ปากซอยเลยบอกว่าไปถึงเสร็จปุ๊บป้าซอยป้าซอยไม่อยู่ป้าซอยไปจ่ายตลาดตั้งแต่เช้ามุดแล้ว ครับ แล้วก็เดินเก็บค่าแชร์กว่าจะกลับมาอีกทีนึงก็สายๆพี่วินก็บอกคือแบบว่าของขึ้นอ่ะ คือคนมโมโหอ่ะกลัวก็กลัวโมโหก็โมโห ก็เลยเดินกลับมาพอเดินกลับมาเสร็จปุ๊บป้าปอป้าพลอยเขาบอกว่า วินเป็นอะไรทำไมต้องโมโหอะไรแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนถาม ไอพี่วินก็คราวนี้ก็สาดเลยกูโอ้โหป้าป้ารู้ไหมเนี่ยบอกผมคืนนี้ผมแทบตายผมโดนผีหลอกผีบ้าผีบออะไรไม่รู้มันจะมาฆ่าผมอีกวงนู่นนั่นนี่ป้าพลอยก็บอกว่าอ่าอ่ามามามาใจเย็นก่อนว่าเขาก็ลากไป ก็เขาเข้าไปในบ้านป้าพลอย แต่ก็คือไม่ได้เข้าเป็นตัวบ้านนะก็จะนั่งอยู่ตรงบริเวณด้านด้านด้านหน้า ในรั้วมันก็จะทำเป็นว่าลักษณะเหมือนเหมือนเป็นสวนแล้วก็มีที่นงที่หน้า เออเขานั่งคุยไปป้าพลอยก็บอกว่าเนี่ย เดี๋ยวป้าเอากล้วยบวชชีมาให้ เขาก็เอามานั่งกินอะไรไปก็บอกว่า ปอพลอยเขาบอกว่าวินเอาอย่างนี้ป้าถามนี้แล้วกัน ครับวินวินโอเคหรือเปล่าพี่วินเขาบอกว่า มันจะโอเคได้ไงป้ามันบ้านผีสิงชัดๆแล้วมันเนี่ยป้าป้าอยู่ข้างบ้าน ป้าต้องรู้สิ ป้าบอกผมเถอะมันเกิดอะไรขึ้น ที่เนี่ยมันมีประวัติอะไรหรอปอาพยเขาบอกว่า วินถ้าเกิดว่ารู้ไปแล้วมันไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นอ่ะ ก็อย่ารู้เลยมันไม่ดีหรอก เออ และอีกอย่างหนึ่งอ่ะวินต้องถามตัววินเองนะว่าวินอ่ะ ทนอยู่ได้ไหมเออทนอยู่กับสิ่งนี้ได้ไหมถ้ามันไม่ได้มา ลักษณะว่าลบกวนจนแบบว่าชีวิตปกติของวินมันเสียคือแบบว่ามาหลอกมาหลอนทั้งวี่ทั้งวันแบบว่า จะมาเอาชีวิตอันนี้คือเขาเหมือนเหมือนเขาใช้ในลูกของเขาอ่ะก็เหมือนต่างคนต่างอยู่ เฮ้ยพี่หยกเราเราอยู่ได้ไหมล่ะเขาทำเป็นแบบว่ามันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่นะถ้าอีดอกว่ามึงมึงมึงมาเคาะเคาะห้องแล้วมึงมาอยู่อะไรในบ้านกูอ่ะอันนี้มันไม่ต่างคนต่างอยู่แล้วนะ ไม่ไงคือมันไม่ไงคือคืออีพี่วินมันไปเจอเขาพอดีไง คือ ถ้าเกิดอีพี่วินมันไม่ออกไปก็จะอยู่เป็นปกติเลยนะเหมือนสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเฮ้ยข้าใจปะเข้าใจฟิลไหมแต่บังเอิญอีพี่วินสารแน่ไงไล่ปลุกปุยไปไงคิดว่ามีปลุกปุยแล้วก็จะทรงพลังนะแต่เปล่า ไม่ใช่ เออนั่นแหละ พี่วิงก็บอก เออ ถ้าเกิดกูย้ายไป แล้วกูจะเอาเงินที่ไหนวะ กูต้องโดนแม่ด่าปะกูต้องนี้ปะมันก็ เออก็ช่างมันบอกวป้าจะไม่เล่าให้ผมฟังจริงๆนะไอพี่วิงเขาก็ล่อก็ติดอย่างเงี้ย ประมาณสักสองสามวัน จนป้าพลอยเขาเริ่มใจอ่อน เขาเลยว่า อ่ะ ป้าจะเล่าให้ฟัง ครับ แต่รู้แล้วอ่ะ ก็อย่าไปว่าป้าสร้อยนะ อย่าไปอะไรนะเขาหลักน้องสาวเขาจริง ๆ บ้านเนี่ยมันคือบ้านเก่าของป้าป้าป้าอยและน้องสาวเขาพ่อแม่เสียหมดแล้วคราวนี้ป้าซอยเขาบอกว่าก่อร่างสร้างตัวของตัวเองมานั่นแหละเออนั่นแหละ จนกระทั่งบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านรายหลังในซอยนี้ ครับคราวนี้ด้วยความที่ว่าเขารักน้องสาวมากเขาก็จะแบ่ง แบ่งในเรื่องของแบบว่าพวกที่ก็คือพูดง่ายๆในซอยเนี้ยสมบัติเป็นของป้าซอยจริง แต่การดูแลคือให้น้องสาวดูแล เพราะงั้นคือน้องสาวเก็บเงินค่าชงค่าเช่าได้เอาไปเลย อยากทำอะไรบอกเดี๋ยวป้าสร้อยลงทุนให้นู่นนั่นนี่จนกระทั่งน้องสาวเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งตกลงปรงใจแต่งงานกัน อืตอนแรกทุกอย่างก็ดีหลังจากนั้นอ่ะอยู่กันไปอยู่กันมา รู้สึกว่า ป้าส้อยเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง เอ๊ะทำไมแบบว่ามันรายจ่ายมันเริ่มเยอะขึ้นเอาเบิกไปเบิกทำอะไรวะอ้าวจะลงทุนขายนี้ไอ้นี่ยังขายยังไม่ทันได้ทุนคืนเลยอ่ะมึงจะลงทุนขายนั่นอีกแล้วเหรอ มึงจะลงทุนขายไอ้นี่อีกแล้วเหรอ อะไรวะอ่ะ ยูทซื้อรถถึงต้องออก ไอ้นี่ อะไรวะไอ้ตลาดนู้นตลาดนั้น อ่ะแล้วมึงไม่ไปกับผัวมึงเหรอสุดท้ายทำไปทำมา แฟนของน้องสาวเขายักยอกเงินทั้งหมดเลย เอาไปอยู่กับเมียใหม่โอ้โหเออโห ครับ ภายในหนึ่งปีเนี่ยคือบอกหมดหมดหลายล้านอะ่ะ เออนั่นแหละจนแบบว่า คือพอพอน้องสาวว่าพลอย รู้และเห็นตามตา อืม รับความจริงไม่ได้ ครับ ถึงขั้นแบบว่าสติแตกไล่ทำร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นไม่ได้ เริ่มทำร้ายตัวเองอทำร้ายตัวเองหนักเข้าหนัก เข้าคือจากตบตีแค่ตัวเองกลายเป็นเริ่มแบบว่า เริ่มแบบว่าของมีคมเขาก็เลยเก็บของมีคมออกหมดเลยเออแล้วบ้านหลังนั้นก็ต้องให้แบบว่าให้น้องสาวป้าป้าป้าป้าป้าสร้อยอ่ะเขาอยู่ ในช่วงที่อยู่เนี่ย ก็คือว่าก็จะมีพวก แต่ข้าวสารอาหารแห้งท่างนั้นเลยเตรียมมาให้น้องสาวป้าสร้อย แต่คราวเนี้ย มันเกินเยียวยาแล้วไง คือคนมันเจ็บใจมากๆอ่ะ มัน มันไม่มีอะไรทำร้ายตัวเองงั้นกูก็เอาหัวโขกแล้วกัน เล่นเอาหัวโขกไล่ตั้งแต่ตรงผนังบันไดอ่ะ ไล่ลงมาจนมาถึงเอเขียงอ่ะ แล้วก็โขกจนแบบว่าน็อกคาชีอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาบอกว่าพวกมูลนิธิก็มาบอกว่าช่วยกันลากหาคนไปว่าโรงพยาบาลสุดท้ายคือทนพิษบาดแผลไม่ไหว เพราะว่าเสียเลือดมากก็เลยเสียชีวิตกลางทางแต่คราวนี้ป้าต้อยเขารู้สึกว่า เขารักน้องสาวเขาอะเขาไม่ทิ้งอะไรเลย ที่เป็นของน้องสาวเขาเขาเก็บไว้ชั้นสองหมดเลยและในทุกๆวันที่ป้าพลอยบอก ก็จะได้ยินอย่างนี้ทุกๆวันป้าพลอยก็ได้ยินเหรอพี่วินบอกป้าพลอยก็ได้ยินมาก่อนใช่ไหมแล้ว อืมแต่ป้าพลอยเขาปิดปิดบ้านหนีไงเขาอยู่กับคนละหลัง เออ ป้าข้างบ้านเขาก็เป็นคนดีเขาปิดบ้านอีกเขาไม่ยุ่งเออแต่คราวนี้พี่วิทย์บอกชิบหายแล้วกูยังไงวะกูอยู่ไงวันเนี้ยบอก คือเขานะบอกกูอยากจะตบปากตัวเองมากเลยอ่ะกูไม่น่าถามเลยคราวนี้รู้ยิ่งยิ่งหลอนกว่าเดิมอีกคราวนี้ต้องนอนแบบว่านอนอย่างผวาครับในระหว่างที่นอนไปอ่ะ แต่มันน่าแปลกคือเขาก็ไม่มายุ่งแต่เขาก็ยังทำลูปอย่างเงี้ยทุกๆวัน อืมจนกระทั่งบอกว่า พี่วิน พี่วินก็ยังเก็บเรื่องนี้ไว้อยู่ด้วยความที่เคืองมากคราวนี้ย วัน วันฉากแบบว่า วันวันแดงเดือดเขาก็มาเพราะว่าคือเขารู้ว่าว่าป้าพอยไม่ได้ไปไหนเอ้ยไม่ใช่ป้าซอยไม่ได้ไปไหนเขาก็พุ่งตรงไปหาบ้านหรือไปหาที่บ้านเสร็จปุ๊บเขาเนี่ยตาดตาดชุดใหญ่เลย ตาดเลยตาดาดาดาดาดาป้าซอยจัดเป็นคนปากแจ๋วมากป้าซอยแบบว่า เงียบกริบเลยเพราะว่าเินมึงก็ใจเย็นๆ กูก็ให้มึงเช่าราคา ถูกน้ำไฟก็หัวมึงก็ไม่ต้องเสีย กูให้ทุงจ่ายแค่ค่าเช่าข้าวปลาก็ฟรีเออขออย่างเดียวแค่มึงอย่าไปยุ่งชั้นสองแต่แค่ดูว่าว่า เอออยากให้บอกว่ามีอะไรแค่นั้น เออมันแค่นั้นแล้วก็คือต่างคนต่างอยู่นั่นแหละ ไม่ใช่เออ เออนั่นแหละอีพีวินก็บอกว่าบอกมันไม่ใช่บอก ถ้าเกิดว่าถ้าผมไม่ได้รู้ความจริงจากว่าพอยอ่ะ เออ ผมจะไม่ว่าอะไรเลยนะครับก็ทอยก็บอกอืมอืมอืมอืมอืมฟังเสร็จปุ๊บมึงว่าอะไรนะ มึงได้ยินจากใครนะป้าพลอยอ๋อเหรอ อ่ะงั้นมึงฟังกูนะงั้นมึงฟังกูนะใช่เรื่องที่อีพลอยมันเล่าอ่ะ ถูกหมดเลยเออแต่มันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์มึงงน้องสาวกูยังไม่ตาย น้องสาวกูแค่เป็นบ้ากูเลย เอาเอาไว้ที่บ้าน เขาก็ยังแบบว่าเขาไม่ได้บ้าร้อยเปอร์เซ็นคือยังพอยังพอแบบว่า ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้แต่เวลาเขาดิ่งอ่ะเขาก็จะทำร้ายตัวเองเขาก็ทำได้แค่นั้น ไอ้วันที่มึงอ่ะที่มึงจะมาด่าแหกกูอ่ะประธานโทษเถอะมึงอ่ะลืมมองกูหรือเปล่ากูอยู่ชั้นสองกูเอาน้องสาวกูไปส่งโรงพยาบาลแล้ว อีวินกูเดินตามหลังมึงมาอยู่น่ะกูเห็นมึงเพิ่งจะออกจากบ้านกูน่ะกูเลยฉลับไปอีกซอยหนึ่งเออแล้วก็เสร็จปุ๊บอะอะไรนะอะไรนะป้า น้องสาวกูยังไม่ตาย เออแล้วอ้าวแล้วทำไมป้าพลอยบอกว่าตาย แต่มึงฟังกูดีๆ มึงบอกมึงได้ฟังมึงได้ยินจากใครนะอีพอยใช่ไหม ก็บอก อืมป้าพลอย อืมอีพอยตายมาแล้วปีหนึ่งกูมาแล้ว เออ สรุปคือ สรุปคืออีอีออดออดแอนแอดใครหลอกกูกันแน่วะ สรุปคืออีออดออดแอนแอดในบ้านอะคือคนทำแต่เป็นคนสติไม่ดี เออแต่ อีที่มาชวนกูคุยชวนกูกินข้าวทุกวันเนี่ยคือตายไปแล้ว เออ แล้วกินข้าวเขาทุกวันด้วยเกือบจะสามมื้อแล้วพี่วีครับพวกอันหัวเลยพี่เป็นบอกแล้วกูแดกอะไรไปวะแล้วกูกินอะไรไปวะแล้วกูกล้วยบดชีทุกวันพี่นะ กินจนตัวกลมเลยอ่ะเขาบอกเขาบอกไอ้ทางภาษาเขาบอก ก็ลูกสาวมันไง ลูกสาวมันทำกับข้าวไหว้ไหว้แม่มันทุกวัน แล้วแม่มันชอบกินกล้วยบวชชี มันทำทุกวันก็บอกอ๋อเบสเสร็จแล้วนี่ตะวินกินเกี้ยงเนี่ลยกินร่วมฝึกงานตะวิน กินข้าวไหว้ผีครับใช่โ้ช่วงฝึกงานของคุณวินนะฮะเป็นเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไดเวอร์เหรอเป็นเป็น เอ่าอ่าอ่าเป็นไรเดอร์ครับ เป็นไรเดอร์ใช่ผมดีใจด้วยนะฮะ ขนาดฝึกงานยังยัโดนขนาดนี้ จะทำงานจริงจะขนาดไหนนะฮะ โอ้ย พี่หยกขนขนหัวยุบยิบมันลุกขึ้นมาเว่งวิ่งเล่นกันเลยเนี่ย ทีแรกทีแรกกับผมอะผมงง ผมงงไอช็อตนี้มากว่า เฮ้ย แล้วไอ้ช็อตที่อยู่ในครัวแล้วเขาเอาหัวลงมาทุบทุบกับเขียง ได้ยินเสียงเดินมาจากชั้นสองลงบันไดมาแอดแอดแอดเดินเข้าครัว เฮ้ย แสดงว่านั่นก็คือเขาเป็นคนนะดิใช่เขาไม่เป็นคน แต่ว่าเขาทำร้ายตัวเองจนแบบเหมือนเขาไม่มีสติแล้วเขาทำร้ายตัวเองคือเหมือนเหมือนว่าคือพอช่วงเขาดิ่งอ่ะเหมือนฟิลแบบว่าฟิลดิ่งแล้วคือแบบว่าควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะเออ ก็ต้องแบบว่าก็ทำลายตัวเองอะแล้วก็ไม่ได้รู้แบบว่าไม่ได้รู้เหนือรู้ใต้เลยว่าอ้าวกู มีคนมาอยู่กับกู ด้วย นะเออ เพราะว่าตัวเอง ตอนกลางวันใช้ใช้ชีวิตอยู่ชั้นสองหมดเลย เออไอตอนกลางวันอีพี่วินก็ออกไปทำงานไงเออ เออโอ้นั่นแหละเฮ้ยพลิกล็อกเลยอ่ะ สรุปไอคนที่กูกลัวอยู่ชั้นสองเนี่ยมันไม่ได้ ไม่ได้เป็นเป็นหมีนะเป็นคน ไอ้ที่อยู่กับกูทุกวันสบายใจกินข้าวด้วยเนี่ย โอ้โหกล้วยบวชชีทุกวันชิวใช่ไอเนี่ยผี ไม่เดี๋ยวจะบอกว่าแล้วจะบอกว่าอีพี่วินบอกว่าที่แล้วคือหลังจากที่รู้ความจริงอันนี้เสร็จ อ่ะ บอกเลยนะ ไม่ใช่ว่าป้าพลอยหายไปนะอีพี่วินแทบช็อกเลยว่าเปิดบ้านมา คือมันด้วยความที่เปิดหน้าต่างมาเจอชาวันเย็นอีป้าพลอยก็อยู่ในบ้านเขาวินมากินกล้วยบวชชีสิลูกป้าทำเผื่อ แล้วนี่คือจังหวะที่รู้ความจริงแล้วด้วยใช่ไหม เออหุยอีป้าอีโหดแล้วแล้ววันดีคืนดีบอกว่าวันโกนวันพายอีพี่วินบอกกูแทบตายบอกที่หาย อยู่ๆก็เสียงลอยลมมาวินเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะทำแผนงนะลูกป้าจะแบกหินทับบอกคือพี่วินถามบอกถามกูไหมกูจะจีนต่อหรือเปล่าโอ้กูยรู้ขนาดนี้ยังจะชวนกูอีกเหรอ นี่แม่งต้องรับรางวัลแบบเพื่อนบ้านส่งคุณค่าไปเลยนะ เนี่ยโหสุดจริง ชวนกินข้าวเดี๋ยวป้าจะทำมาแนงนะลูกรอกินลูกนะ เออคงเป็นฟิลคล้ายๆพี่หยกกับผมบ้านอยู่ข้างกันเนาะ เขาถึงบอกอยู่นี่ไงว่าอะไรนะเออสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ดีเขาต้องมีป้าข้างบ้านนะเออนะฮะ เมื่อกี้เมื่อกี้พี่หยกไม่ได้ยินวีพูดใช่ไหมไม่ได้ยินอ๋อโชคดีไปไม่งั้นเดี๋ยวโดนด่า อะไรวีบอกว่า ฟิลป้าข้างบ้านเหมือนแบบฟิลแบบ พี่วีไปอยู่ข้างบ้านพี่หยกใช่ไหมก็ไม่ใช่นะหยกก็ไม่ใช่ป้าข้างบ้านอะพี่วียังกูยังไม่ตายอีวี เดี๋ยวอีปอบยังยังยังเออผีนะฮะโอเค นี่ขนาดเรื่องเรื่องไรเดอร์ เอามานั่งเล่าให้พี่หยกฟังนะ โอ้โห สุดจริงๆว่ะคุณคนนี้นี่ คุณเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะนักถ่ายทอดเรื่องเล่าที่คุณภาพมากเลยรู้ตัวไหมเนี่ยอ๋อไม่รู้เล่า เล่าเล่าทุกเรื่องให้คนฟังแบบหอบกับเรื่องผีได้ผมผมหอบทุกเรื่อง นี่วันเรื่องนี้ก็หอบ หอบตั้งแต่อีอีเจ๋งออดแอดออดแอดอยู่ชั้นสองเดินลงบันไดมาแล้วเอาหัวเทกำมาเทเขียง ไม่ไงพี่วีคือประเด็นน่ะประเด็นเอาพูดตรงๆพอเขาเล่าเล่ามาเสร็จปุ๊บอ้าวอ้าวบ้านเดียวกับพ่อกูเหรอทีนี้ก็อ่ะบ้านเดียวกับพ่อกูเหรอแล้วคือเรารู้เลยว่ามันคือย่านใกล้ใกล้เคียงกันอ่ะ พี่วี เพราะตอนเด็กๆอยู่อยู่ใต้ใช่ป่ะเราไปวิ่งตรงตอกตรงนั้นบ่อยไง เดี๋ยวนะแล้วเราจะรู้เลยว่าตรงนั้นอ่ะ มันจะเป็นโซนแบบว่าบ้านบ้านไม้อ่ะแต่เป็นบ้านไม่ใช่แบบว่าบ้านไม้แบบว่าอิเล็กเค่ะนะเป็นบ้านไม้แบบว่าฟิลเหมือนบ้านโบราณอ่ะแบบ บ้านแบบบ้านไม้อย่างเงี้ยบ้านไม้ประตูพับบ้านไม้อย่างนั้นนะใช่ใช่ใช่ แล้วแล้วแล้วพี่หยกกำลังบอกวีว่า น่าจะเป็นประวัติของบ้านหลังเดียวกันกับที่พ่อพี่หยกเคยเคยอยู่แถวนั้นหรอ ใช่ แต่แต่แต่คือเราไม่รู้ไงเราเราเราไม่เคยรู้แต่แต่คือเรา เรารู้ว่าลักษณะบ้านมันเป็นยังไง แล้วคือเรามีเพื่อนที่มีบ้านอย่างเงี้ยคืออยู่ในตอกนั้นนั่นแหละอยู่ในซอยนั้นนั่นแหละเราก็จะไปวิ่งเล่นบ้านมันบ่อยไปนั่งเล่นกงเล่นเกมอย่างเงี้ย บ้านมันอยู่ชั้นสองเวลาเราขึ้นทีไม้มันก็ดังลั่นดังเอ็ดอะไรก็ว่ากันไปถึงเะลาะเราก็จะรู้ว่าเออ เข้าใจฟิลได้ว่า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 ฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story